ก่อนอื่นก็แลกอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับผมเพื่อนมาคลีโอพาตาทน2,000มาดูที่จะแตกเท่าไหร่จัดไปขอยาจัดฟีเจอรแม่งเลยละกันนะตามสเต็ปเราต้องเย็นฟีเจอร์อยู่แล้วตามสเต็ปเราต้องเล่นฟีเจอร์อยู่แล้วมาขอยาจัดพนันกันนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะมาดูเออสวยงามขอยนิดนึงละกันขอยนิดนึงละกัน จัดไปดิครับผมพอแล้วพอแล้ว เพื่อนพอแล้วจัดเลยดีกว่า เดี๋ยว เดี๋ยวถ้ามันจะไปอีกเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหมดตูดเอานะเมื่อนะผมเคยแบบ ผมเคยจะเอาให้สุดจนจนไม่หมดตูดอ่ะมันไม่คุ้มเลยเพื่อนแค่บวกทีละสามเนี่ยโอเคละจัดมาผมเรียวพัตตาเบสสิบมาดูจะได้เท่าไหร่นะเพื่อนนะขอแบบไหลๆได้เพื่อนขอแบบไหลๆหน่อยได้ไหม สวย ต้องงั้นดีวะไปไหลไปเพื่อนสเก็ตเตอร์เออวายมางี้ก็สวยงามอยู่เหมือนกันไป ไปต่อไปต่ออย่างนั้นแหละรถตัวแพงซะด้วยนะตัวแพงซะด้วยนะ บอกเลยบอกเลยว่าตัวแพงซะด้วยนะคูณ16ไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหคูณสิบหกมาเขาให้ไปดาวมันก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนซุปเปอร์มังกรไป624บาทมาดิเออ มันต้องอย่างนี้ดิวะโอ้โหสเก็ตเตอร์มาทำไมวะนะกูจะเอาย จบเลยจบเลย แตเกตเตอร์มาขัดอย่างนี้คือจบเลย เอออย่างนี้ได้ อยู่บวกคูณ22 ไปแล้วแล้วไหลต่อไหลต่ออย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้แลตาลึงแน่นอนเออคูณคูณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคูณโคตรเยอะซูเปอร์มันกลับไป650บาทเรียบร้อยกำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะกำไรไปเป็นที่เรียบร้อยนะ ครับผมนะ สวยงามจัดจัดครับผมสวยงามจัดจัด มาอีกแล้วตัวใหญ่ตัวแพงกูมาอีกแล้วเว้ยตัวใหญ่ตัวแพงตัวใหญ่ตัวแพงกูไหลสันด้วยจัดไปในคูณ3บเป็นเวลาเพื่อนจังหวะนี้คูณ 34 ไปแล้วนะ เช็ดเคโคตรเดือดโคตรตึงโคตรเดือดโคตรตึงคูณ 40 ต้องมาแล้วหรือเปล่าคูณ 40 มาจนได้เช็ดคกเอ้ยโอ้โหเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดแล้วไปต่อแบบแม่รอช้าแม่งไหลต่อ แม่งไหลต่อรัวรัวเมื่อนะไหลต่อรัวรัวขนาดนี้มันก็เกินไปเพื่อนฟีเนฟีต้องมาแล้วหรือเปล่าโอ้โหฟีเนฟีไม่มาแต่คูณ49ไปเช็ดเีเช็ดคก กนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะ จังหวะนี้ซุปเปอร์ไมกาเปไป2,600 กว่าบาทเช็ดขี้โคตรเดือดโคตรตึงคูณ 50 ต้องมาแล้วเปล่าคูณ 50 ต้องมาเลยหรือเปล่าจังหวะนี้สปินสุดท้ายว่าจังไหน โอ้โหหมดกล่องไปซะก่อนนะคูณ 50 ไม่มาแต่คูณ19 ก็ได้อยู่ผมแดกไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย